หัวข้อต่อมานะครับ เราก็จะมาดูกันในเรื่องของการปรับแต่งหรือว่าแก้ไข URL เว็บไซต์ที่เราได้กำหนดไว้นะครับ ซึ่งในส่วนของตัว URL ที่เรากำหนดนะครับ ถ้าเกิดเราต้องการที่จะปรับแต่งหรือหรือว่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับ เราก็สามารถที่จะทำได้นะครับ เช่นเดียวกันสำหรับในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข URL นะครับ ก็จะทำให้ URL ที่กำหนดนะครับ ก่อนหน้านะครับ แล้วก็ลิงก์ภายนอกนะครับ แล้วก็บุ๊กมาร์กทั้งหมดนะครับ อาจจะใช้งานไม่ได้นะครับ อันนี้ตัวระบบก็จะทำการแจ้งเตือนมาให้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับ เดี๋ยวจะใช้ในส่วนของตัวบัญชี Gmail ทั่วไปก่อนนะครับ ก็คือเราสามารถที่จะคลิก ปุ่มด้านหลังตรงนี้นะครับ หลังจากที่เผยแพร่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีปุ่มตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับ เราก็สามารถที่จะคลิกตัวเลือกตรงนี้นะครับ ตั้งค่าการเผยแพร่ได้ ดูเว็บไซต์นะครับที่เผยแพร่ได้ แล้วก็ยกเลิกการเผยแพร่เว็บไซต์ของเราได้นะครับ ก็เราสามารถที่จะแก้ไขได้ในส่วนของตรงนี้นะครับ ในส่วนของการตั้งค่าการเผยแพร่เราสามารถจะเปลี่ยนชื่อ URL ของเราตรงนี้ อ่าเนี่ยครับตัว Google Sites ก็จะเตือนมานะครับ ในการอัปเดตเนี่ยจะทำให้ลิงก์ภายนอกแล้วก็บุ๊กมาร์กอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับอ่กอันนี้เราเปลี่ยนการตั้งค่านะครับ ให้ตัวโปรแกรมค้นหาสามารถค้นหาเราได้ แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับ เราสามารถที่จะกำหนดนะครับ URL ของเราเองได้ในกรณีที่เราไป จดโดเมนมานะครับ แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ป้อนโดเมนของเราตรงนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเว็บไซต์ ที่ทำไว้นะครับก็อันนี้ก็เป็นโดเมนของหน่วยงานนะครับที่ขอใช้บริการจากาทางมหาวิทยาลัยนะครับ ก็สามารถจะกดเข้าไปสังเกตดูนะครับ ตัวโดเมนตะกี้ก็จะลิงก์มาที่ตัวไซต์ .google ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ อันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับ โดยที่เราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของเนื้อที่นะครับ ในการสร้างเว็บไซต์ในการอัปโหลดข้อมูลในเว็บไซต์นะครับ เราสามารถที่จะทำผ่านหน้าเว็บในส่วนของ Google Site ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็กลุ่มบันทึกไปนะครับ อ่ะทีนี้มาดูถ้าเป็น โดเมนของหน่วยงานบ้างนะครับ ก็เช่นกันนะครับเราก็สามารถที่จะกดตัวเลือกการเผยแพร่ด้านหลังตรงนี้นะครับ อ่าดูเว็บไซต์ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่เราดูเว็บไซต์อยู่นะครับ ถ้าเราทำการล็อกอินบัญชีตัว Gmail หรือว่าบัญชีของหน่วยงานเราอยู่นะครับ สังเกตดูมุมล่างขวาตรงนี้นะครับ ก็จะมีปุ่มลูกศรเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งหมายความว่ายังไง หมายความว่าเราสามารถที่จะกดในหน้าเว็บของเราขณะดูนะครับ แล้วกดเข้าไปแก้ไขผ่านปุ่มตรงนี้ได้เลยกรณีที่เราเจอว่าเนื้อหาในเว็บของเราไม่ถูกต้องหรือว่า ผิดพลาดอยู่นะครับเราก็กดเข้ามาแก้ไข แล้วก็กดเผยแพร่ซ้ำแล้วก็ดูตัวเว็บไซต์ของเรานะครับก็อันนี้ก็สะดวกเช่นเดียวกันนะครับ ก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถอยากแก้เนื้อหาได้ โดยตรงเลยนะครับในแต่ละหน้าที่เราเจอข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับ ถ้าเกิดต้องการยกเลิกการเผยแพร่บ้างเราก็สามารถกดยกเลิกตรงนี้นะครับในกรณีที่ไม่ต้องการเผยแพร่เว็บไซต์ของเราแล้วสำหรับการตั้งค่าในส่วนของบัญชีของหน่วยงานนะครับ ก็จะตั้งค่าได้เฉพาะนะครับ ชื่อ สมมุตินะครับอ่าอันนี้ก็ เป็นกรณีที่ชื่อซ้ำนะครับ อย่างที่บอกนะครับ เราไม่สามารถที่จะใช้ชื่อเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วได้นะครับ ซึ่งอันนี้เขาก็จะเตือนว่าชื่อดีนะครับ แต่ว่ามีคนใช้ไปแล้วเราสามารถที่จะใส่ตัวเลขเพิ่มเข้าไปได้ หรือถ้าเราใส่ตัวขีดเข้าไปอ่า ใส่จุดเข้าไปจุดไม่ได้นะครับ ใส่ตัว underscore ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะงั้น อันนี้ก็เป็นชื่อที่เราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับ ใส่ตัวเลขเข้าไปเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลย ครับอันนี้ก็ จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าการเผยแพร่เพิ่มเติมนะครับ เราก็สามารถที่จะกำหนดตรงนี้ได้ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับที่อยู่ตัวเว็บไซต์ของเรา